ไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยท่านผู้ชม ผมว่าผมเรียบร้อยเกลือรอบเนี้ยมีต่ออีกเออเอามาล็อกสองยังต่ออยู่นะ เอาล็อกอีกหนึ่ง ว่างไงจ๊ะอืมล็อกห้ามายังอยู่หนึ่งสองสามไม่มีตัวต่อโอ้โหท่านผู้ชมอะอ๋อยนึงว่าหมื่นจะไม่แตก หมื่นแตกเรียบร้อยอะได้ ตัวคูณมาหนักๆเนี่ยรอบสุดท้ายนะครับ ผมท่านผู้ชมฮะ สำหรับสัญสญลักษณ์ Y นะมันจะเป็น Y ล็อกนะเขาเรียกว่า Y ล็อกอะถ้าเพื่อนๆแต่ก่อนเคยเล่นเกม Panda ล็อก Y เนี่ยนะจะรู้จักนะสำหรับตัวสัญลักษณ์ Y แล้วมันล็อกตามตัวเลขนะ สมมุติ 2 2 เนี่ย2เลข2นี่ก็คือว่ามันจะล็อกให้ 2 รอบเลยนะมันจะค้างอะนั่นแหละนะไปเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนะค้างตัวหนึ่ง ประมาณนี้ท่านผู้ชมครับประมาณนี้เลยนะครับ สักที ไม่โดนสักที ไม่ดีขึ้นเลยได้ไหมเนี่ย เออลองมาสาม ว่าไงครับ จัดไปไปเรื่องเอาเรื่องเพิ่งเตะท่านผู้ชมฮะโบบะซัมบราฮาซัมบราเฮดอกนี้ดอกใหญ่มาอีกแล้วท่านผู้ชม อืมเอโกเอ็กแปดศูนย์แปดทะมาสวยฮะ ล็อกมาสวย ล็อกมาอีกที ว่ายังไงจ๊ะอืมมาอีกหนึ่งดอก โอ้โห ท่านผู้ชมฮะ แต่งเดียวเรื่องจริงนะ อาจจะไม่เปี้ยงป้างนะ แต่ว่าแต่งนอกดีครับฟีสปินไม่เข้าไม่เป็นไรนะแบบเนี้ย นะครับ โอ้โห เอาดีจัดเลยวะผมขออนุญาตนะ ปรับเบ็ดไปที่เบ็ดสองร้อยเลย มาเดี๋ยวผม ขออนุญาตดันนะ เพราะดูทรงแล้วฮะ แบบนี้รีบกอบโกยนะ รีบได้รีบกอบโกยนะท่านผู้ชมฮะ ลองดูฮะ ไปฮะมสเก็ตเตอร์มาแค่ตัวเดียวไม่มีแววเลย โอ้โห เรียบร้อยครับผมนะทกคนมามสเก็ตเตอร์มาแล้วจังหวะนี้ครับผม นะ สเก็ตเตอร์3ตัวมาเรียบร้อยฮะ เข้าฟิลิปปินส์ที่ 8 หมุนฮะ แล้วก็สัญลักษณ์เราวายเหมือนเดิมฮะ เดี๋ยวมาดูกันมช้านะก่อนจะแจกล็อก4ครับ3ว่าไงจ๊ะ ท่านผู้ชมเอ้ยนะ ตัวคูณมันอลังการแล้วก็มันเข้าจังหวะพอดีฮะท่านผู้ชม เรียบร้อยฮะแตกหมื่นสองเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมจังหวะนี้เอาเรื่องเบื้องเตะอีกแล้วฮะไปดอกใหญ่ออกแล้วท่านผู้ชมฮะไปเรื่อยๆ อีกนะโอ้โหฟิสปปินรอบเดียวนี่คุ้มเลยนะเบสสองร้อยอะถามว่าเสี่ยงไหมมันต้องลองเสี่ยงดูบ้างนะท่านผู้ชมฮะไม่งั้น ไม่รู้ฮะเพราะว่าตัวเกมมัน มันแจกแตกนอกดีแต่ดันเข้าฟิสิปินตอนผมเบ็ดสองร้อยเนี่ยท่านผู้ชมนะเอาไปอีกสักนิดฮะเอาเริ่มเกลือเลยทีเนี้ยเริ่มเกลือเลยทีเนี้ยยังไงคุณโอ้โหพอเข้าฟิสิปินแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยทุกรอบนะไม่แปลกใจเลยฮะเหมือนมันเป็นฟิลประมาณว่าแจกแล้วแบบมันจะเกลือก่อนเอ้า เข้ามาอีกสักรอบเลยถ้ารอบนี้ผมหยุดเลยนะสเก็ตเตอร์นะ เข้าสเก็ตเตอร์มารอบนี้ผมหยุดเลยนะ เข้ามา โอ้โหท่านผู้ชม เอาพอจะได้ลุ้นไหมพอจะได้ลุ้นไหมมาดู เฮ้ยเกมมันหน่วงวะนิดนึง โอ้โห ลอกให้ยากแล้วจากไป ขอปังๆสักหนึ่งดอกมาผมจะหยุดเลยมานะเบ็ดสองร้อยหนักๆขนาดเนี้ยมาล็อกมาแถวเต็มด้วยพันเก้าร้อยเอาเรื่องเบื้องแตกล็อกสามไม่มีตัวโตวะล็อกสามเนี้ย ไปครับท่านผู้ชม โอ้โห แถวสามไม่มีนะ สักทีมาขอสักทีนะหนึ่งหนึ่งรอบขอปิดท้ายตรงนี้ได้ไหมถ้าเข้ามาแล้วผมบอกเลยนะ อลังการอย่างน่อยต้องมีหมื่นห้าให้เห็นนะ เรียบร้อยครับท่านผู้ชมฮะเข้าแปดหมุนแปดฟรีฮะแปดฟรีเข้ามารอแล้วเลยอือีกตัวหนึ่งก็ไม่มีไม่ได้เนาะเออมาครับผมสามตัวเท่านี้แหละมาแปดหมุนฮะเดี๋ยวมาดูกันนะเบ็ดสองร้อยนี่เอาเรื่องอยู่แล้วนะนอกจากว่าแบบมันเกลือจริงๆออันนั้นคือแบบช่วยไม่ได้นะท่านผู้ชมความเกลือนี่ช่วยไม่ได้นะถ้าเกลือจริงนะท่านผู้ชมเลียวมากเลย แมวมากวนนะแมวผมนี่แหละโอ้โหหยอกกับแมวเนี่ย กดสปินเนี่ยสล็อตไปด้วย ไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยท่านผู้ชม ผมว่าผมเรียบร้อยเกลือ รอบเนี้ยมีต่ออีกเออเอามา ล็อกสองยังต่ออยู่นะ เอาล็อกอีกหนึ่ง ว่างไงจ๊ะอืมล็อกห้ามายังอยู่หนึ่งสองสามไม่มีตัวต่อโอ้โหท่านผู้ชมอะอ๋อหนึ่งว่าหมื่นจะไม่แตกหมื่นแตกเรียบร้อยอะได้ ตัวคูณมาหนักๆเนี่ยรอบสุดท้ายนะครับ ผมท่านผู้ชมฮะหนึ่งหมื่น าไหร่หกพันมะอืออีกนิดเดียวถึงเลยหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบครับผมคอมโบนี้ นะรวมๆทั้งหมดฮะ 16,000นะขอยัดกดนะ 16,200ครับผมท่านผู้ชมฮะโอเค ผมพอเพียงเท่านี้นะ ผมดันไป 200 นะ บอกทุกครั้งทุกคลิปเลยว่านะท่านผู้ชมไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะจ๊ะ ให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาก็พอเด้อนะเฮียต้นไม่ได้ชักชวนให้มาเล่นนะ แต่ว่าถ้าอยากให้ต้นเล่นเกมไหนให้ดูนะครับผมอินบอกมาได้หรือ ข้อความมาได้ทางช่อง YouTube นะช่องเฮียต้นชาแนลฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะในกลุ่มแอปในกลุ่มแอปแบนด้วยนะครับผมสนุกสนานเฮฮามา ใคร เล่นเกมไหนแตกนะ อะไรยังไงมีทั้งนิเดีเอามาแชร์เอามาอวดเอามาขิงกันได้นะมันเป็นหลายท่านนี่เอามาขิงกันอุ้ยมันไส้บางทีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันในรอบต่อไปแล้วกันท่านผู้ชมนะนะสำหรับรอบนี้ผมขออนุญาตผมขออนุญาตถอนนะสามหมื่นแล้วก็เดี๋ยวเลยเต็มชีว่าหกพันเก้าร้อยนะ เดี๋ยวจะลุยต่อในรอบต่อไปสักคู่เดียวครับผมท่านผู้ชม